แม่งามงอนทำไมร้อนรือเศร้าโมก็พี่รักนอง อเอาเอาภูเขาไฟ Thank you. กาดาวินิคมาโยโรย เ้อาสามชาติต่อาจัดให้กับผมชวนดมกันลาลังบนนะชวนดมก่อนนะกาบสวดีคับคุณแม่นะฮะ วันนี้เดนทาด้วยการสวดีครับผมนะ วันนี้ต้องามร้อนแพ้ตอนแล้วนะครันรักทุกรอยแพ้ง I'm the power. Thank you. กับตะวาเทียงผ่าน ทบนะฮะหมดชุดหมดรอบกันไปสำหรับในชุดนี้นะฮะเสียงนกหวีดดังขึ้นเป็นทาญารเตือนแสดงว่าหมดรอบกันไป และสำหรับตัวมูเวียนยุคเก่านะครับอ่ะหมดรอบกันลงบนท่านเหนือกันเช่นเดิมและสำหรับตับเป็นยันขึ้นมานะครับครับผมเดี๋ยวจะให้นะฮะกับบทเพลงที่แนะนำกันมาด้วยสำหรับในชุดต่อไปนี้อ่านะฮะผลงานเพลงที่